ในหัวข้อต่อมานะครับ เราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของการแทรกข้อความนะครับ โดยในการแทรกข้อความเนี่ยถือว่าเป็นเนื้อหาหลักเลยนะครับ ที่เราสามารถใส่ลงไปในหน้าเว็บไซต์ของเราได้นะครับ ทั้งนี้นะครับในส่วนของ การแทรกข้อความ ที่เราจะแทรกลงไปในเว็บไซต์นะครับทาง Google Sites เนี่ยก็จะเตรียมรูปแบบในการทำงานมาให้ 5 รูปแบบด้วยกันนะครับ เดี๋ยวเรามาดูในแต่ละรูปแบบกันเลยนะครับ แบบแรกก็คือข้อความปกตินะครับ ซึ่งก็จะมีเครื่องมือในการทำงานนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวหนาตัวเอียงนะครับ แล้วก็จัดตำแหน่งนะครับ แล้วก็ลำดับเลขบูลเลตแล้วก็สามารถสร้างลิงก์ได้นะครับ นอกจากนั้นแล้วนะครับก็ยังสามารถที่จะใช้คำสั่งเพิ่มเติมในเรื่องของการทำตัวอักษรที่มีขีดทับนะครับ หรือจะยกเลิกการล้างรูปแบบ แล้วก็ใส่โค้ด HTML ก็ได้เหมือนกันนะครับ อ่าอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นแบบชื่อเรื่องนะครับ แล้วก็แบบส่วนหัวแล้วก็แบบหัวข้อย่อยนะครับ 3 รูปแบบนี้นะครับก็จะกำหนดในเรื่องของการจัดตำแหน่งแล้วก็การแทรกลิงก์ได้นะครับ อันสุดท้ายนะครับก็คือเป็นข้อความขนาดเล็กนะครับ ซึ่งเมนูการทำงานก็จะมีลักษณะเช่นเดียวกันกับตัวข้อความปกตินะครับ เดี๋ยวเรามาดูวิธีการแทรกข้อความกันนะครับในหน้าเว็บไซต์ เริ่มต้นนะครับ ก็ให้เราไปที่หน้าเว็บที่เราต้องการนะครับ ที่จะแทรกข้อความลงไป จากนั้นก็ให้คลิกที่เมนูแทรก ในการแทรกข้อความเนี่ยเราสามารถที่จะ เลือกเมนูการทำงานนะครับ ได้ 2ตำแหน่งด้วยกันนะครับตำแหน่งแรกก็คือ เลือกตรงช่องข้อความตรงนี้นะครับ ก็สามารถที่จะคลิกเข้าไป แล้วก็พิมพ์ข้อความที่เราต้องการนะครับ เดี๋ยวเราจะทำเป็นส่วนหัวนะครับ สังเกตนะครับขนาดตัวอักษรก็จะปรับเปลี่ยนไปตามที่เราเลือกด้านบนนี้เราเลือกเป็นชื่อเรื่องนะครับ อันนี้เราก็เป็นส่วนหัว ก็สามารถใช้เครื่องมือด้านบนตรงนี้ได้นะครับ อีกวิธีหนึ่งนะครับในการเรียกใช้ในส่วนของการแทรกข้อความก็คือ ตรงพื้นที่ว่างตรงนี้นะครับ เราสามารถที่จะ ดับเบิลคลิกเพื่อเรียกเมนูนะครับ อันนี้ก็สะดวกแล้วก็รวดเร็วด้วยนะครับ ก็เราสามารถที่จะดับเบิลคลิกตรงตำแหน่งที่เราต้องการแทรกได้เลยนะครับ อยากแทรกตรงไหนก็ดับเบิลคลิกตรงนั้นนี่กรณีที่เป็น นี่ก็จะเป็นในส่วนของข้อความที่เราสามารถปรับตั้งค่าได้นะครับ ก็อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเนื้อหาของเรานะครับว่า เราจะนำไปใช้เป็นหัวข้อเรื่องหรือหัวข้อส่วนหัวย่อยลงมา หรือจะเป็นหัวข้อย่อยหรือจะข้อความปกตินะครับ หรือจะท้ายเป็นข้อความขนาดเล็ก ซึ่งแต่ละรูปแบบก็จะปรับการตั้งค่าที่ต่างกันนะครับ ข้อความปกติเราก็สามารถที่จะใส่ตัวหนาตัวเอียงนะครับ แล้วก็จัดตำแหน่ง ชื่อเรื่องก็จัดตำแหน่งได้นะครับครับในส่วนของข้อความนะครับ เราสามารถที่จะทำการแทรกลิงก์ลงไปได้นะครับ ยกตัวอย่างเช่นนะครับอ่าก็เดี๋ยวเราจะทำลิงก์ตัวข้อความตรงนี้นะครับเพื่อเชื่อมโยงไปยังหน้าของแทรกข้อความตะกี้นะครับ ก็เริ่มต้นให้เราทำการไฮไลท์ตรงข้อความที่เราต้องการทำลิงก์นะครับจากนั้นก็คลิกแทรกลิงก์ตรงนี้เราก็สามารถที่จะเลือกหน้าเว็บของเรานะครับ ได้เลยตรงตำแหน่งตรงนี้ หรือจะใช้วิธีการป้อน URL เว็บไซต์ที่เราต้องการเชื่อมโยงไป ลงตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ เสร็จแล้วก็กดแทรก สังเกตดูนะครับก็จะมีลิงก์เชื่อมโยงโผล่ขึ้นมา จะลองกดดูหน้าเว็บไซต์นะครับ ก็สามารถที่จะ ลิงก์ไปยังหน้าข้อความตะกี้ที่เราสร้างเอาไว้ อันนี้ก็เป็นวิธีการแทรกข้อความนะครับในหน้าเว็บไซต์ก็ทำได้โดยใช้เมนูแทรกตรงนี้ หรือจะดับเบิลคลิกนะครับ ตรงตำแหน่งที่เราต้องการ แล้วก็เลือกข้อความ เป็นอย่างไรบ้างครับในหัวข้อนี้ เราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการแทรกข้อความลงในหน้าเว็บไซต์กันไปแล้ว ในส่วนของวัตถุอื่นๆ นะครับ ที่เราจะแทรกลงในหน้าเว็บไซต์เดี๋ยวเราก็จะเรียนกันในเนื้อหาต่อๆไปกันนะครับ สวัสดีครับ